ตามสูตรของนูนาเลยก็คือ นูนาจะใส่ไม่แรกเป็นไม่เช็คเนาะค่ะ เป็นออโต้นึ่งบาท 10 รอบ แล้วก็นูนาที่เช็ค 2 เทียหาสมุดมันเข่าบิ๊กวินหรือมันเกิน 10 บาทเนาะค่ะนูนาจังสิเหรนต่อหาสมุดมันบ่ฮอด นูนากะบ่เหรนเนาะค่ะกะร้องเอาไปร้องกันได้ โอเคมาอีก 2 บาทอ้ามาแบบซี่ 9 บาท 80 สตางค์ อันนี้ก็คือเกิน 10 บาทแล้วเนาะค่ะหนูนะแนะนำว่า เวลาเขาเช็คไม่เนี่ยให้มันเกิน 10 บาทก็โอเคแล้วเนาะค่ะว่ต้องเอ่อาบิ๊กวินก็ได้แต่ว่ามันกะสิเข่าบ่ดีเท่าเท่าตอนที่ว่ามันเข่าบิ๊กวินอะเท่าที่หนูนาร้องเนาะค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคใส่ได้อยู่เนาะค่ะโอเคโอ้โหโตคูณด้วยมาอ้ามาอยู่คูณสี่ไม่คูณสองอ่ะโอเคแบมมา เออ เอ็ดมา อีกบาทนึงแตกหลายขึ้นจังสีได้หลายอ่ะโอ้โหเบิ้งแมวเลี้ยงกันซีโตโอเคค่ะ ตอนนี้เขาม้าด้วยทุนเอ่อเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวเขาจะปรับไม่ไปที่สี่สิบบาท อ่ะ โอเคค่ะ โอเค ผู้ใดสงสัยสูตรของเขาก็สามารถทักมาถามหนูนะได้เนาะค่ะ ในเทเลแกรมเดี๋ยวหนูนะที่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็สอบถามเขามาได้โอเคมา ได้ไว้น้ำยี่สิบบาท ได้ซิปอีกไว้เขาอีกมาเออโอเค ซูชิเออซูชิมา มันไหล เรื่อยๆแล้วค่ะ ตอนนี้ได้มาเจ็ดสิบหกบาทอ่าแยกเขาสเก็ตเตอร์มาสองตัวละขออีกแม่มาไว้เขาอีก โอเค โอ้โห โอเคค่ะ เออ เอ็ดมาคูณ2อีกร้อยหกสิบโอ้โห ในซูชิ อ่าโอเคสำหรับผู้ใดที่สนใจสูตรนี้เนาะค่ะ เดี๋ยวนูนาสิอธิบายฟังว่าอ่ามันไตมาอย่างไหน เดี๋ยว สเก็ตเตอร์ เออ โอเค สเก็ตเตอร์มาค่ะ ตอนนี้สเก็ตเตอร์เขาฟีสปินอีก 10ครั้ง โอเคค่ะไปค่ะ อ่าซูชิ มาคูณ2คูณ4คูณ6ไปเลย 300 บาทอีก 10เอ้ยประมาณ10ดิอีก 36 10ตกมาอ่า336 บาทโอ้ยซูชิ โอเค 600อ่า48 แมวคูณ8เฮ้ย แมวมันไม่ค่อยเข่าเนาะค่ะ 948 บาท ค่ะ ตอนนี้ 948 ค อีก 6 รอบแล้วค่ะ อ่ะซูชิมา288เออจังไหนอีก 3 โต มา แมวมาเรื่อยๆครยังดีโอเคมาอีกคูณ 16 ไปเลยคร่บ1,600 บาท โอเคมาว่ะตอนนี้เขาได้เมกะวินแล้วค่ะ 1,600 บาท แต่ว่าอยากได้ซุปเปอร์เมกะวินมากกว่า มันต้องเข่าละ เคแมวเข่าอีก 18ไป แมวอีก 20 อีกรอบนึง ขอดอกสุดท้าย โอเคโอ้โหมาคุณ26 1,040บาท โอ้โหื่แตกอีก โอเคค่ะ ได้บิ๊กวิน1,040บาทเนาะค่ะรวมทั้งเบิดเป็นเป็นเท่าไหร่ 4,212 บาทเนาะค่ะเขาจะงยังบ่ปรับใหม่เนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่อีกเทียนึงตอน 5,000โอเคสำหรับผู้ใดที่สงสัยว่าสูตรมันใส่ยังไงสูตรมันเล่นยังไงก็สามารถทักมาถามหนูนาได้เนาะค่ะ เวลาเล่นสูตรหรือว่าการเดินไม้ต่างๆเนาะค่ะสอบถามมาได้เลย โอเคค่ะ เดี๋ยวเขาจะปรับมาอีกเทียนึงตอนที่ว่ามันขึ้นหาพันเนาะค่ะเขาจะเล่นตามสูตรเลยกะมาเบิ่งว่ามันสิเขาบอต้าหนูนะมั่นใจว่ามันเข่าอ่ะหาสมมติเขาเช็คไม่ก้อนเล่นเนาะค่ะ โอ้โหแมวเข่ามาคูณ8 อันนี้อันนี้หนูนะไม่ได้เข่าฟิสปินได้นี่คูณแปดนี่ โอ้โหม้าว่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเนาะค่ะ โอเคถึงหาพันแล้วหนูนะขออนุญาตปรับไปหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะ อ่าโอเคค่ะ เดี๋ยวหนูนะกสิกดเองเรื่อยๆ เลยเนาะค่ะอ่ายี่สิบบาทมาแล้ว โอเคอ่ามาอีกละอีกคูณซีไปค่ะ อีกแปดสิบบาท ซูชิมะโอ้โหที่ยังสี่คูณมันว่ามาหนูนะว่า เออเวลาหลังๆมานี่แมวมัน คูณนม้าไห่แต่พวกแบบ ตัวอักษรเนาะจังแยกแหม่มคิงเอดซิปเอียงกับเจ๊แต่ว่าพวกรูปภาพอะคูณมันไม่ค่อยม้าไห่หนูนะแม่โอเคค่ะม้าอีกคูณสองสี่สิบบาทโอ้ยม้ายังสี่เห็นปะมันม้าแต่พวกอักษรอะสี่ร้อยแปดสิบโอเคโอ้โหแหม่มเต็มช่องกะยังดีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทค่ะ วายมาโอ้โหวายมาตั้งสองช่อง ช่องสามช่องสี่แต่ช่องแรกมันบ่มีมันบ่มีแยกเนาะค่ะสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาท โอเค ตอนนี้เขาอยู่ที่เจ็ดพันแล้วค่ะอ่าโคมไฟ เห็นบ่คูณมามาซูชิ เนี่ย พวกเป็นรูปภาพเขาคูณมันไม่ค่อยมา เออ ซูชิมาโอ้โห สภาพ อีกสองร้อยค่ะ มาอีก5บาทซูชิเขาโอเคอีกร้อยหาซิบไว้เขาได้แมมอีกมาอีก 20 บาทแล้วค่ะไว้ 2 ช่องแบบซี่โอเคโอ้โหเอ็ดเต็มช่องหา120 บาทบอลมีโตคุณอีกมาแมมมาอีก โอเค มาอีก 10 บาท20บาทไปเลย โอ้โหเก้าร้อยสิบห้าบาทแล้วค่ะ โอเควายเขาคูณซีไปบ่ เออโอ้โหเต็มช่องแบบสี่มาเลยค่ะคูณสี่ไปเลยค่ะ 2,400 บาท มา ซูชิอีกแมมไม้อีก 260 บาท โอ้โห รอบนี้ 2,660 บาท แต่ก็ยังอยู่ในบิ๊กวินอยู่เนาะค่ะ ไปค่ะถึงหนึ่งมือแล้วเขาดันไป 200เลย โอเค เสียงโนนะก็เสียงแผบแน่เนาะค่ะกับขออภัยน้ำเนาะค่ะอ่าสเก็ตเตอร์มา โอ้โหได้คูณซี่ไปอีก 320 บาทสเก็ตเตอร์เขาอีกเนาะค่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้เขากะรอบที่ 2 แล้วเนาะคะ่ะฟรีสปินสิบรอบ เออสะสมไปเรื่อย ๆ นั่นละคูณ2มา720 บาทแหมมเขาโอเค มาอีก 20 บาท มาอีกบ่เออ แยกเข่ามาอีก 20 บาท แต่ว่าคูณบ่เข่าเลย แมวบ่เข่าอีหลีได้นี่ เห็นบ่อ่ะ แมวบ่เข่าโอ้โหซูชิมาอีก 480คิงเข่า แมวบ่อเข่าเลย เออ พัดเข่ามาอีกสี่ร้อยโอ้โห แมวบ่มาเลยนะค่ะ บ่ความหวังหมู่บ้านบ่เข่าเลย โอ้โหคูณสองมา คูณสี่เออนั่นละหัวกับม้าตัวเดียวหมุนไปเจ็ดรอบม้าตัวเดียวแล้วค่ะโอเคคูณหกมาแล้วโอ้โห สภาพหน6ึ่งพัเก้าร้อยหกสิบบาท โอ้โห บ่แตกเลยพวกบิ๊กวินพวกอย่างที่อ่าอีกเจ็ดร้อย โอเค โคมไฟมา อีก 2 0 0 0ซี4,080 บาทเนาะคะ่ะ อันนี้เขาได้บิ๊กวินไปค่ะ อีก 2 รอบ อีก 2 รอบ โอเคค่ะ 8,000ถ่วนเลย มา โอเค เดี๋ยวดันไม่ก่อนเนาะคะ่ะ ไม่สุดท้ายของเขา400เนาะคะ่ะ ไป แบบจุกๆเลย โอเค เออ คิงเขา อ่า ได้มาอีกสี่ร้อย โอเค โอ้โหอย่าว่าโอเคสิบเขามาร้อยหกสิบไม่ ขอแบบทุกภาพเนี่ย โอเคมาคูณสองโอเค ยังได้อยู่ค่ะพันสองซูชิเขา โอ้โหมาแบบสิหนึ่งพันหกร้อยบาท ไว้มาอีก เออ เอ็ดเขา โอเคมาอีกสองร้อยสี่สิบบาท ้าได้ซิปอีก ได้คูณ4ไปเลย 1,920 บาท เนาะค่ะ โอเคค่ะ 4,960 บาท เดี๋ยวนูนะขออนุญาตพอซ้ำนี้เนาะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ายังบ่พอใจปันไดแมวกะบ่ค่อยเข่าเลย แต่ว่าสูตรกะยังใส่ได้อยู่เดี๋ยวรอบหน้าเขาอาจจะต้องปรับสูตรกันนิดหน่อยเนาะค่ะ หากผู้ใดมีเทคนิคดีๆกะสามารถมาแชร์กันได้เนาะค่ะกะเข่ากุ้มมาเลยเดี๋ยวนูนะสิถิงลิงก์มาให้ใต้คลิป ในกลุ่มจะมีกิจกรรมให้เล่นซุ้มือ มีเครดิตให้เล่นฟรีเนาะค่ะกะกดเข้ามากันหลายๆ เลยเนาะ โอเคค่ะ จังไรเดี๋ยวมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ